Ngon, chụp bay này nữa จะไปสูบน้ำใส่ข้าวโพด อ้าว ปลูกข้าวโพดนี่ต้องสูบน้ำด้วยเหรอ ใช่ เดี๋ยวฝนก็ตกแล้วแหมปลูกข้าวโพดหน้าฝนน่ะ ไม่ต้องให้น้ำหรอกครับ แต่ถ้าปลูกหน้าแล้งแล้วไม่ให้น้ำเนี่ยคงไม่ได้ ถ้าข้าวโพดขาดน้ำจะทำให้ผลผลิตลดลงอย่างแน่นอนครับ โดยปกติแล้วเนี่ย ข้าวโพดต้องการน้ำตลอดฤดูการปลูกประมาณ 500 ถึง 800 ลูกบาทเมตรต่อไร่ แม้จะต้องการน้อยกว่าการปลูกข้าวนาปรัง2-3 เท่า แต่ก็ขาดไม่ได้นะครับ โดยเฉพาะช่วงที่ข้าวโพดเนี่ยมันออกดอก และสร้างเมล็ด ไม่อย่างนั้น ข้าวโพดจะฟันหลอแบบนี้ล่ะครับ วิธีการให้น้ำขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และทรัพยากรของแต่ละพื้นที่เลยนะครับ เช่น ใช้วิธีสูบน้ำขึ้นมาแล้ว ต่อท่อหรือสายยางเนี่ย พุ่งเข้าไปในแปลง หรือจะใช้วิธีการปล่อยน้ำจากคันเก็บน้ำในไร่นาก็ได้นะครับ การให้น้ำครั้งแรก ควรให้เมื่อข้าวโพดอายุประมาณ 3 สัปดาห์หลังปลูก หรือก็คือ ให้น้ำตามทันทีหลังจากใส่ปุ๋ยครั้งที่หนึ่ง และกำจัดวัชพืชแล้วนั่นเองครับ หลังจากนั้นก็ให้น้ำทุกๆ 10-14 วัน ขึ้นกับสภาพอากาศและความชื้นของดินด้วยนะครับ ถ้าหากสังเกตว่าใบข้าวโพดเนี่ยมันมีอาการ ขอบใบห่อชั่วคราวในช่วงบ่ายๆแสดงว่าความชื้นในดินเนี่ยมันเริ่มเหลือน้อย ไม่เพียงพอแล้วว่างั้นเถอะควรให้น้ำครับ การให้น้ำนั้นจะปล่อยน้ำเข้าไปในร่องปลูก ในแปลงแบบนี้ก็ได้นะครับ เห็นไหมล่ะครับว่า การทำร่องระหว่างแปลงเนี่ยมันมีความสำคัญในการให้น้ำ และเพื่อให้น้ำเดินทางอย่างทั่วถึง ในตอนเตรียมดินเกษตรกรเนี่ยควรปรับพื้นที่ให้มีความลาดเทไปในทิศทางที่น้ำมันจะระบายได้สะดวกนะครับ